นี่เสือแตะยักษ์ซ้อนคลิปวิดีโอนี้ทำเพื่อบันเทิงเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะจ๊ะเด็กๆตอนนี้เพิ่งนะครับอยู่กับพี่เสือแตกยักษ์สลอตนะอยู่กับเจ้าพ่อซูชินะเออในค่าย PG นะทุนเราเอามาที่หมื่นหนึ่งมาเตรียมกองไปหมื่นหนึ่งเราจะมาเบ็ดสักร้อยสองร้อยเท่าไหร่ดีวะอาซามาเซไอสัตว์คนละประเทศกันร้อยห้าสิบนะ เอามาหมื่นก็ต้องไปสักร้อยเอ่อรอบนี้ผมจะไม่ไม่ไม่เร่งไม่ร้อนนะเบ็ดแบบเบาๆปกติถ้าหมื่นสองหมื่นนะสองหมื่นผมไปสักสี่ห้าร้อยเลยนะหมื่นหนึ่งแม่งกลัวแวบหายหมดเลยว่ะ บางทีเปิดหัวมาแม่งมีสองหมื่นเนี้ยหมุนสิบยี่สิบทีตาติดโปเบาก็หมดแล้วเกือบหมื่นนะ แต่หายนะหายแวบเลย บางที มันก็จะได้คืนมาบะบะบะบ้างบะาบะบะบะบะเอาละตัวคูณมาครับมิสซี่นะ มันจะไถลงมาเรื่อยๆจนกว่ามันจะหมดนะครับ ตัวคูณก็จะทวีคูณเข้าไปเรื่อยนะ แต่มันต้องตรงรายจ่ายนะ ไม่ตรงก็ก็จะประมาณนี้นะ ไม่ได้เฮียเลย โอ้ยได้พันพันหกจ่ายมาดอกเดียว โอเคก็เหมือนมิสซี่นะเหมือนเป็นฟิวเจอร์นะโอเค ยิ่งมันมา อย่างมาช่องบนช่องแรกมาก่อนเนี่ยก็ดีนะ ก็จะไล่ลงมา มันก็จะได้รอบหมุนเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรอย่างนี้นะ เข้าใจง่ายไม่ีอะไรมากเกมนี้ ผมจำไม่ได้แล้วว่าหน้าตาสกัตเตอร์บนักเกมนี้เป็นไงแล้ววะ nope ไม่จ่ายเลยแล้ววะ โอเค ได้หน้าปัทุน่ามานะโอเคได้มาสองแถวครับ ดวงเยอะก็ แถวมาเยอะนะ ผมก็เห็นสูงสุดประมาณสามแถวนะ ไม่ใช่ผมนะ ไปดูคนอื่นมาจะละอืมน่าจะได้สักแปดหมุนไหมมันก็ถือว่าเป็นเป็นเงินฟรีนะ ก็ยังดี เหมือนไอไอไอมังกร มังกรเงินมังกรทองอะ่ะ ที่มันปี้กันแล้วก็ หมุนสปินฟรีให้เราอ่ะ อืมคล้ายๆกัน แต่นี้ได้เยอะกว่า แต่กระจายได้หยาบกว่า ตามนั้น ดับจริง ดูดิมึงดูมันให้กูดิ ต้องรอสกัตเตอร์อย่างเดียวนะนะไอรถพ่วงเนี่ยไอรถซชิเนี่ยสามแถวนะสามคัน มาสามคันก็รู้เรื่องอะหายไปสี่พันละ ไม่ดี ต้องยัดดิครับ ดูท่ายัดก็ไม่ดี ดูท่าจะหมดว่ะ โอ้โหปลาทูน่ามันทูน่ามันน่ากินมากเลยนะ มันทำภาพได้โคตรหน้าแดกเลยอะโอเคมิสซี่มา โอ้ นี่คือได้แค่สองทีนะ อันนี้คือหยาบ อันนี้คือดวงไม่ดีเอ้ยจะหมดแล้วเพื่อนเอ้ามาแล้วว่ะ เอาว่ะ อุ้ยอุ้ยสี่แถวด้วย อุ้ย มาสี่คันงี้เงี้เงี้เงี้ยงงี้นสัญลักษณ์ของเราก็คือ รีสปินอันทิวโนมันบอกว่ารีไปเรื่อยจนกว่าจะไม่ขึ้น อะไรอย่างนี้เหรอโอ้ไม่จ่ายเลยอะลูกลูกลูกแกบเอ้ยลูกแกบลูกแบบเกมคล้ายกันเลยนะ คืออะไรวะ โอ้ ได้มาสี่แถวครับยังไง คูณแปดโอ้ น้อยมากน้อยมากมาก อะไรเนี่ยคืออะไรเนี่ย หมดกันความที่กูอยากรู้หายไปกับตา ทุเรศสัตว์แม่ถ้ากูไม่แตกถ้ากูหมดนะกูไม่เล่นมืออีกแล้วไอ้เหี้ยกูสาชมว่าหน้าแดกไม่เห็นใจกูเลยปูแซมอนโอ้โหไม่ใช่แซมอนดีกว่ามันปะเป็นกุ้งดีกว่ามองไงเป็นแซมอนวะโอ้ยสกัตเตอร์หยาบมากอะเฮี้ยโคตรเกลียดเลยมาอย่างนี้โคตรเกลียดอะ เกลียดหมดอะถ้ามึงไม่จ่ายตังให้กูอะเกมอะไรกูก็เกลียดนะตากะง่ายๆนะเพื่อนโอ้โห มันก็กินประมาณสามพันนะตอนนี้ คือมันก็ไม่ได้กินโหดมากอะแต่มันก็ มันได้เยี่ยมากอะ มันได้จนแบบ กูท้ออะกูถือลูกท้อโชว์นะจังหวะเนี้ยโอ้ยังไง หมดไปละครึ่งหนึ่งตอนนี้ ทุนเรามาหมื่นหนึ่งลงมาสี่พันแล้วเพื่อนโอเคเมสลี่มา ใจดีหน่อยอุ้ยมา อุ้ยสามแถว อุ้ยอุ้ยเอาละมึง เคมาสี่แถวครับ ไม่ไม่จ่ายด้วย ขอดีดี สวยสวยบิ๊กวินไปเดงหกพันสี่ครับ ดอกนี้มาหกพันสี่โอเค ยังมีโอกาสได้หล่อเรื่อยๆ ขอให้มันปลาหมึก โอ้ย มันไม่ปลาหมึกดิถ้าปลาหมึกนี่เป็นมีมีมีเยอะมาอันหนึ่งแถวสี่อ่ะยิ่งน่าจะได้เยอะนะแต่นี้ก็เยอะแล้วโอเคอะไรอ่ะเจไม่สวยที่สองหมื่นว่ะพูดได้มาสองหมื่นเหมือนกันนะเพื่อขอได้ดีเคมาอ๋อไม่เยอะโอ้โหมาได้เยอะกว่าสกัตเตอร์เยอะเลยอ่ะไอห่าฟิวเจอร์ด้านนอกอ่ะอุ้ยมานี่ได้มาสองหมื่นสามว่ะเบ็ดเข้าได้มาสองร้อยสิบ เท่า210กว่าเท่า อ่ะเฮ้ยนี่ฟิวเจอร์ธรรมดา เนี่ยมันเข้าพอดี3ช่องนะเพื่อนอันนี้ก็คือช่องเดียวนะ อันนี้อันนี้ อันนี้ไม่ดีเท่าไหร่ช่องสีด้วยไกลไอ้เฮี้ยพูดเยอะหิวน้ำเลยกูขอหน่อย ขอไปสามหมื่นถึงไหมไหวไหมกูไม่เอาสเก็ตเตอร์ละบวกเลยกูขอฟิวเจอร์ข้างนอกอะพอละ nope ่วยแตกมาก แค้นมากสกัตเตอร์แบบนี้ได้มาแล้วแบบมึงอย่ามาให้กูเห็นเลยดีกว่านะนะเครื่องอะบอกเลยเคไม่จ่ายอุ้ยโอ้มันมันไปไกลดิแถวสามมาละอุ้ยแถวสี่มา มันมันเชื่อมมันเชื่อมแถวสามแถวสามโอ้โหโอ้โหไอ้เฮียไม่ต้องะไรจ่ายโอ้โหทำไมเนี่ยขอขึ้นสามหมื่นครับ ขอแค่นั้นละ ขอแค่นั้นแหละเพื่อนๆขอแค่ขอละกูขอใครเนี่ยกูขอใครเนี่ยไม่น้อยมาก รายจ่ายไม่ดีนะ มันแถวมันไกลไปอะสามหมื่นเหมือนจะขึ้นไม่ไหวว่ะสามหมื่นเหมือนจะไม่ไหวว่ะสงสัยจะไม่ถึงไม่เป็นไรเนี่ยอุ้ยอุ้ยเอาแล้วเข้าแล้วสแกตเตอร์ว่ะกูสามหมดหวังละอะ อะไว้โอกาสมึงอะโชว์ให้กูดูหน่อย มึงเจ๋งสักแค่ไหนอะโอ้โห ไม่จ่ายคูณสี่ครับเราเบิกมาดิโอ้โห ไม่จ่ายอุ้ยมันเชื่อมว่ะแถวห้ามาเหมือนกันเพื่อนไม่จ่าย เฮ้ย อะไรของมึงอะเฮ้ย อะไรของมึงอะพ่อกูขอด่าหน่อยเถอะอ่ะกูขอด่าหน่อยเถอะไอสัตว ขอไปคำหยาบด้วยนะเฮี้ยเฮี้ยมากสกัตเตอร์เกมนี้ กูเลิกกูพอ เราได้มาหมดสองหมื่นห้านะขากลับเรามาหมื่นหนึ่งกำลังหนอที่หมื่นห้านะนะถ้าชอบไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องพี่เสือแตกกับซับด้วยนะ ยังไงคลิปนี้ผมไปก่อน สวัสดีครับ